สวัสดีครับ สำหรับในหัวข้อนี้จะพูดถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนทางยา CPOE ครับ จากหัวข้อที่แล้ว เราจะพบว่า สาเหตุความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนของการสั่งใช้ยา และการคัดลอกคำสั่งใช้ยานั้น มีสาเหตุหลักๆ มาจาก 2 ด้านก็คือด้านบุคคลกับด้านระบบนะครับ เทคโนโลยีที่จะมาช่วยลดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการสั่งใช้ยาและคัดลอกคำสั่งใช้ยา มีด้วยกัน 3 เทคโนโลยีครับ เทคโนโลยีแรก CPOE ครับ Computerized Provider Order Entry ครับ เทคโนโลยีที่ 2 Clinical Decision Support System ครับ เป็นเรื่องของฐานข้อมูล ฐานความรู้ ที่จะช่วยให้คำแนะนำให้คำเตือน ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สั่งใช้ยา สามารถที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจได้ครับ เทคโนโลยีที่3ก็คืออิเล Electronic Medical Record เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลในภาพรวมของการดูแลผู้ป่วย การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนะครับ ประวัติผู้ป่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่องครับ CPOE หรือ Computerized Provider Order Entry เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับ เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่รองรับการป้อนคำสั่งการใช้ยา ที่ผู้สั่งใช้ยาก็คือแพทย์นะครับ สามารถจะป้อนข้อมูลคำสั่งการใช้ยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะต้องเขียนด้วยลายมือ ซึ่งตรงนี้จะลดความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการ ในเรื่องของลายมือที่อ่านยากลายมือที่แตกต่างของบุคคลไปได้เลยนะครับ ข้อมูลคำสั่งการใช้ยา รายการยาจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องจ่ายยา หรือห้องการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการป้อนคำสั่งการใช้ยานี้นะครับ มักจะมาพร้อมกับระบบฐานข้อมูลยา ระบบช่วยการตัดสินใจ ด้านคลินิก และเครื่องมือตัดสินใจด้านคลินิกอื่น ๆ เป็นซอฟต์แวร์เป็นฐานข้อมูล มาด้วยกันครับ เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือนอกจากทำให้สามารถที่จะป้อนรายการยาและคำสั่งการใช้ยาได้ง่าย ได้สะดวกลดความแตกต่างในเรื่องของลายมือไปแล้วนะครับ ยังมีฐานข้อมูลวิชาการ ยังมีระบบช่วยการตัดสินใจ ช่วยให้กับคุณหมอ ในการที่จะตัดสินใจทางด้านคลินิกครับระบบช่วยการตัดสินใจทางด้านคลินิก Clinical Decision Support System จะให้ข้อมูลยาใหม่ ให้ข้อมูลยา ให้ข้อมูลวิธีการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพนะครับ หรือข้อควรระวังในการใช้ยากับสตรี มีครรภ์กับเด็กกับผู้สูงอายุ หรือการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดาต่างๆนะครับ ให้คำเตือนเวลาที่ยา มียาที่สั่งใช้พร้อมๆกันแล้ว อาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันทำให้ลดเพิ่มหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ หรือแม้กระทั่งยาที่ทำให้ผู้ป่วยแพ้ หรือยาที่ไปตรงกับยาที่ผู้ป่วยแพ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ขอยกตัวอย่างนะครับ ต้องขอขอบคุณเภสัชกรนฤพลนวลเจริญ และกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพุทธโสธรที่เอื้อเฟื้อโปรแกรมและก็อภาพนี้มาให้ผมประกอบ การอธิบายนะครับ หน้าจอนี้เป็นหน้าจอ CPOE ซึ่งทางกลุ่มงานเพยกรรมโรงพยาบาลพุทธโสธรพัฒนาขึ้นมานะครับ จะเห็นได้ว่าคุณหมอได้สั่งจ่ายยา 4 รายการนะครับ แต่รายการยา1ใน4 รายการนี้ เป็นรายการยาที่ผู้ป่วยแพ้ครับ ด้วยความบังเอิญด้วยความที่คลาดเคลื่อน หรือชื่อยาชื่อกันค้า ชื่อทางยาที่ไม่ตรงกัน ทำให้สังเกตได้ยากนะครับ แต่ว่าระบบฐานข้อมูลวิชาการ ระบบฐานข้อมูลทางยา ที่อยู่ในโปรแกรม CPOE จะคอยตรวจสอบให้ เป็นผู้ช่วยคุณหมอตรวจสอบให้ และรายงานหากเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นมาครับ อย่างเช่นรายงานที่อยู่บนจอภาพนี้ครับ ผู้ป่วยแพ้ยาตามรหัสยาตรงนี้ จะเห็นนะครับว่าชื่อยากับตัวรหัสกับตัวชื่อที่สั่งใช้ยาเนี่ยไม่ตรงกัน แต่จริงๆ แล้วมันเป็นยาที่ เป็นตัวเดียวกันครับ ซึ่งทำให้เกิดการแพ้ในผู้ป่วย อันนี้ก็ยากในการที่จะจดจำและสังเกตนะครับ ระบบโปรแกรมก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้อย่างดีครับ อันนี้เป็นอีกตัวอย่างนะครับ ที่รายงานในเรื่องยาที่คุณหมอสั่ง ใช้ในคราวเดียวกันนะครับ มีปฏิกิริยาต่อกันครับ นั่นแปลว่าถ้าใช้ร่วมกันแล้ว อาจจะไม่เกิดประโยชน์ หรือแม้กระทั่งอาจจะเกิด โทษหรือเกิดปัญหาต่อตัวผู้ป่วยได้นะครับ สมควรจะหลีกเลี่ยง อันนี้ระบบฐานความรู้ และระบบ clinical decision support นะครับก็จะช่วยคุณหมอได้ครับ อันนี้เป็นการแจ้งเตือนว่ามีการใช้ยาที่ซ้ำซ้อนนะครับ อันนี้คือรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ กับรายการยาที่คุณหมอกำลังจะใส่ให้สั่งให้ใช้เนี่ยเป็นรายการยาที่ที่เหมือนกันนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยที่ไม่ทราบเนี่ยทานยา ซ้ำเข้าไปซึ่งอาจจะเกิดผลเสียต่อผู้ป่วยได้นะครับ อันนี้เป็นหน้าจอที่แสดงว่าคุณหมอสามารถจะเรียกข้อมูลยาขึ้นมาดูได้ครับ ในกรณีที่มีความสงสัย หรือในกรณีที่มีความต้องการที่จะตรวจสอบให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นหน้าจอของระบบที่จะประสาน ข้อมูลระหว่างยาที่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ กับยาที่คุณหมอจ่ายใหม่นะครับ หรือยาที่ใช้ใช้ใช้อยู่บนวอร์ดนะครับ กับยาที่คุณหมอจะจ่ายให้กลับบ้านนะครับเป็นต้นนะครับ อันนี้เป็นประโยชน์ที่นอกจากประโยชน์ทางด้านคลินิกนะครับ ในบางกรณีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนะครับ กับยาที่ใช้ อาจจะไม่สามารถที่จะเบิกยานี้ได้ ก็จะมีคำเตือนขึ้นมานะครับว่ายาบางรายการไม่สามารถเบิกโดยสิทธิผู้ป่วย ทำให้คุณหมอสามารถที่จะเปลี่ยนรายการยาเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยยังคงสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลนั้นได้นะครับ ประโยชน์ของ CPOE ครับ ประโยชน์ที่สำคัญของ CPOE หรือ Computerized Provider Order Entry นี้ ก็คือ อันที่1นนะครับ ช่วยลดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการอ่านลายมือแพทย์นะครับซึ่งเกิดขึ้นอีกหลายขั้นตอน หลังจากที่คุณหมอสั่งใช้ยาไปแล้วนะครับเที่ยวนี้ก็จะไม่มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าข้อมูลเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกบันทึกไปแล้วนะครับ ระบบต่างๆที่มากับระบบ CPOE ก็คือระบบช่วยการตัดสินใจทางคลินิก Clinical Decision Support System นี้ และฐานข้อมูลวิชาการ จะสามารถที่จะให้ข้อมูล สามารถที่จะเตือน สามารถที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้สั่งใช้ยาหรือคุณหมอ ได้ครับ ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้น ข้อมูลต่างๆที่สะสมไว้จะถูกเก็บและก็ลดความเสี่ยงในการสูญหาย แต่ทั้งนี้นะครับก็จะต้องมีระบบดูแลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีที่แข็งแรงนะครับ อันนี้ทางฝั่งเทคโนโลยีก็จะต้องเข้ามาช่วยนะครับ ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบ CPOE จะถูกไหลและส่งต่อไปยังบุคลากรสุขภาพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ท่านอื่น พยาบาล เภสัชกรได้อย่างรวดเร็วครับ เนื่องจากว่าส่งผ่านระบบเครือข่าย แล้วก็ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การส่งต่ออย่างรวดเร็วนี้จะช่วยทำให้การดูแลผู้ป่วย นะครับหรือการเข้าถึงหรือการที่จะเห็นภาพรวมในการดูแลผู้ป่วยเกิดขึ้นง่ายขึ้นครับ นอกจากนั้น การทำงานที่ต่อเนื่องต่างๆนะครับ ในขั้นตอนอื่นเช่น การคำนวณค่าใช้จ่าย การจัดและการจ่ายยานะครับ หรือแม้กระทั่งตัวเลขข้อมูลสถิติเหล่านี้นำไปประกอบในการบริหารสินค้าคงคลัง สินค้าเวชภัณฑ์ก็จะถูกต้องมากขึ้นครับ ผลตามมาก็คือการลดค่าใช้จ่ายลดความสูญเสียในเรื่องของวัสดุกระดาษต่างๆ ก็จะเป็นไปได้นะครับ และทำให้ลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมโรงพยาบาลได้อีกนะครับ ข้อมูลผู้ป่วยรายการยาที่ใช้ประวัติในการวินิจฉัยต่างๆเนี่ยจะถูกจัดเก็บไว้และเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยได้ต่อเนื่องต่อไปครับ ข้อจำกัดนะครับ อย่างที่เราทราบดีครับ CPOE เป็น Computerized provider order entry นะครับ เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใช้จะต้องมีการลงทุนทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ทั้งด้านระบบเครือข่ายและก็ซอฟต์แวร์ครับ การลงทุนนี้เมื่อเกิดขึ้น ในครั้งแรกจะเป็นการลงทุนที่มีต้องใช้งบประมาณจำนวนมากครับที่สำคัญเมื่อลงทุนแล้วจะต้องมีการติดตามดูแล มีการปรับใช้นะครับให้เหมาะสม ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องครับ ต้องมีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้ทีมสุขภาพ บุคลากรสุขภาพนี้สามารถจะใช้ CPOE ได้อย่างถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็มีงบประมาณที่ต้องใช้นะครับ แล้วก็การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการยอมรับครับ ที่สำคัญเมื่อข้อมูลเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะมีความเสี่ยงนะครับ และมีความ สะดวกในการเข้าถึงถ้าเราไม่มีการป้องกัน การดูแลเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือ privacy การดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลหรือ security มีความสำคัญมาก ๆนะครับเพราะไม่งั้นแล้วจะขาดความจะทำให้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง ก็คือความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลความลับนะครับ ก็จะทำให้คนลดความสนใจแล้วก็อาจจะ กังวลกับการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคต